อะเดี๋ยวเรามาดูซิงเกิลแรกของ The Two Getter กันก่อนนะครับ อ่ะ ลองฟังกันดูครับผม One One Two Three ตกเหวเธอบอกให้ฉันตกเหวเธอบอกว่าฉันมันเลวแล้วเธอจะอยู่อย่างไร ทำไมมีฉันบอกรักเทอไรไม่มีความหมาย ใจฉันเริ่มจะสลาย เธอนั้นบอกหมดรางว่าตกเหวเธอบอกฉันตกเหวเธอบอกว่าฉันมันเลวแล้วเธอจะอยู่อย่างไรทำไมมีฉันบอกรักเท่าไรไม่มีความหมายใจฉันเริ่มจะสลาย เมื่อเธอบอกหมดรัก และจากไปโอเค เยอะแต่งกันต่อครับ